สำหรับประโยค在我们等的时候您能帮我们叫一辆แปลว่า ในระหว่างที่พวกเรารอ คุณช่วยเรียกรถแท็กซี่สำหรับไปส่งพวกเราที่สนามบินได้ไหมคำว่า在ในชนะที่คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า等แปลว่ารอคำว่า的แปลว่าของคำว่า时候 แปลว่าเวลาคำว่าหญิแปลว่าคุณหรือท่านคำว่าหนังแปลว่าสามารถคำว่าฟอง แปลว่าช่วยเหลือคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่าเจียแปลว่าเรียกคำว่า一ีเหลียงแปลว่าหนึ่งคันซึ่งเป็นลักษณะนามสำหรับใช้กับรถยนต์คำว่าชูจูเชอแปลว่าแท็กซี่ มาจากคำกริยา ชูจูแปลว่าให้เช่าหรืออบเช่า และคำว่าเชอแปลว่ารถ รวมกันหมายถึงรถแท็กซี่ คำว่า ส่ง แปลว่าส่ง คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า去แปลว่าไป คำว่า机场แปลว่าสนามบิน คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然你们可以现在大堂等一会出租车大概十分钟之后来接你们แปลว่า โอเคค่ะ คุณลูกค้านั่งคอยที่ล็อบบี้ได้เลยค่ะ แท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ 10 นาทีค่ะ คำว่า当然แปลว่าแน่นอน ในภาษาอาจจะแปลด้วยคำว่าได้ค่ะ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า现在แปลว่าเดี๋ยวนี้ คำว่า大堂แปลว่าห้องโถง มาจากภาษาจีนว่าใหญ่และผสมกับคำว่าห้อง คำว่า等แปลว่ารอ คำว่า一会แปลว่าสักครู่หนึ่งสำหรับประโยค出租车大概十分钟之后来接你们 ซึ่งแปลว่าแท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ10นาที นั้นคำว่าชูจูเชอแปลว่ารถแท็กซี่คำว่าตาไก่แปลว่าประมาณคำว่า เลขสิบ ภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าชิคำว่าเฟินจงแปลว่านาทีคำว่าจื้อโขแปลว่านาทีคำว่าไหลแปลว่ามา คำว่าเจียแปลว่ารับ คำว่านิเหมืนแปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน